สวัสดีครับผม ตอนนี้นะพวกเราก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมแล้วนะครับตอนนี้กำลังขนของนะครับออกจากรถนะครับ คือของเยอะมากเลยนะครับเขาถามว่าเราจะมาอยู่นี่กี่วัน อันนี้เราจะได้ขนกลับแล้ว เออหม้อเมื่อต้องพร้อมแล้ว อันนี้เหยื่อปลาเหยื่อปลาในกล่องเหยื่อปลาพี่วางไว้ตรงโต๊ะก่อนก็ได้ อันนั้นเหยื่อตกปลาพี่แต่ต้นตกปลาได้ป่ะพี่ ได้อยู่ได้อยู่ใช่ป่ะแสดงว่าไม่ได้นี่หว่า ดั้นนี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่เมลบอทำทำบ้านที่อยู่นี่ครับทำบ้านเหรอ โอเค ก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวเรามาสำรวจหูวันนี้มาทำอะไรอ่ะเอาไว้เป็นที่นั่งเหรอพี่ต้นไก่อบฟางโอ้โห ฟางขนาดนี้ไก่ต้องหมดเล้าแล้วมั้งไก่อบฟางเรา หลังจากที่ไม่ได้มาเป็นอาทิตย์นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะน้งงานอยู่เหมือนเดิม โอ้โหนั้นก็ส่วนหนึ่งอยู่แล้วแหละ พี่ฟรมที่นอนเดิมมันแข็งไปแล้ว ใช่ไหมของหนูเลยไม่กลางมันเมื่อยอ่ะ แต่อันนี้ดีไหมเดี๋ยวลองนอนดู ไม่รู้แต่ฟิวบอกว่าตอนฟิวนอนฟิวไม่ปวด แต่ฟิวปวดทั้งตัวเลยหลับไม่รูเรื่องเลยเฮ้ยวันนี้แต่งตัวสวยอะเนี่ยส่วนห้องค่ะไม่ใช่พ่อพูดถึงแม่ด้วยว้าวแม่แบบห้องน้ำเลยนะปวดท้องอ่ะเฮ้ยเขาแต่งตัวน่ารักมากเลยแม่วันนี้อ่ะเออเขาเป็นแบบมีนิมอสาวหวานคุมโทน เรามาทำทำสวน คนปลูกต้นไม้ไหนบอกว่าจะตกปลาเอออย่าบอกพรุ่งนี้ไง โอเคครับ ไหนน้องฟิลลองนั่งดูนะลูกเดี๋ยวนึง ให้เธอคุมให้เธอก็ไม่คุมอันนี้สั่งซื้อท็อปเปอร์มา ไม่ได้สั่งหรอก ไปซื้อกับแม่มาเมื่อวาน อ่ะลองดู นุ่มขึ้นไหมคะ มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมสักเท่าไหร่หนูว่านะ มันก็แค่ทำให้เบาะสูงขึ้นแหรอหนูว่าพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมาลอง เออ ได้ไหมแล้วข้างล่างอะแม่ไฟโหดเตียงอันนี้ซอยนะอุ้ยอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยนะครับ ถูกใจไหมสวัสดีเลเซอร์ อีกแล้วมันดูค่ยดาิบอกว่าให้ยืนแล้วก็พูดถึงจะได้ยินแต่ว่าแปลกไหมแม่มันอย่างเงี้ยก็ให้ซื้อสามฟุตครึ่ง ซื้อสามฟุตมาดูมัน ไม่รู้ มันแตกต่างจากเดิมยังไงอะไม่รู้แข็งเหมือนกันพ่อบอกให้เอาอีกอย่างหนึ่งแม่ก็ไปเอาอันนี้มาพ่อก็งง คือบอกอันเดิมก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมหนูว่าอันเดิมมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะเอาใส่อีกหน่อยนะ แม่อุตส่าห์ซื้อมาอย่างงอแงดีอย่างงอแงดิดีนะหมายถึงแม่อย่างงอแงดีที่ซื้อผิดอ่ะแค่นั้นแหละค่นั้นมีอารมณ์เว้ยมีอารมณ์เว้ยแค่นั้นแหละแค่นั้นเว้ยวไม่ที่แม่เลือกอันนี้แม่บอกว่าไม่อยากให้มันหนา มากมันหนามันเข้าเตียงไม่ได้อือโอเคมากำลังดีนะแม่เอ้ยได้อยู่นะครับอันนี้มันมันอันนั้นมันเลยนี่เลยหนู อาะช่วยแม่ปูก่อนแล้วแล้วนี่พี่ฟิล์มทำอะไรเนี่ย สวอสีให้น้อง สวอสีคือทำเพจสีให้น้อง น้องจะเอาไปใช้ไงแค่นั้นเองอเนี่ยคือคือทำบินนี่ให้หนูให้ดูนี่ อ้าวแล้วไปทำไว้ทำไมตรงนี้อ่ะพป่คนไอ้นี่เลยเนี่ยอ้าวเอาลงแล้วอ่ะมันมันเลยน้ำเยอะ ฟิล์มวันนี้เดี๋ยวต้นไม้ใหญ่เราเข้านะครับ ใหญ่ประมาณไหนใหญ่เหมือนอย่างเงี้ยเหรอใหญ่มากใหญ่กว่านี้อีกเยอะเลยครับพี่ฟิล์มพ่อเพิ่งโอนตังค์มเมื่อกี้เนี่ยแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทอ๋อที่หนูโอนไปแสนหนึ่งเมื่อกี้นะใช่มันโอนซ้อนโอนทุกคนมันโอนซ้อนโอนไม่พ่อเข้าใจแหละว่าพี่ฟิล์มเป็นคนสั่งอะไรก่อนยังไม่รู้เรื่องเลยว่าบ้านเราจะมีต้นไม้เพื่อเพื่อความร่มรื่นนะครับก็เติมไปเลยนะครับ ต้นไม้แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะปลูกยงปลูกยาละ อ่ะมาเดี๋ยวมาตามดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันแล้วกันนะครับตอนนี้แม่เดือนก็ปูท็อปเปอร์เรียบร้อยนะครับเตียงสามฟุตครึ่งซื้อสามฟุตมานะครับเหนื่อยมลกอย่าแซวดิอย่าแซวสิอ่าโอเคไงเดี๋ยวว่านอีกทีหนึ่งนะครับอันอันนี้นะเราก็ซื้อของไปรษณีย์นะครับมาติดด้วยนะปกติมันต้องเป็นขาวแดงปะแต่บ้านเรามันไม่ได้อะขาวแดงไม่เด่นนะครับมันต้องส้มนะครับ อ่ะพี่เจนถือหามุมกันดีกว่าขาวแดงมันเชยไปแล้วเชยไปแล้วใช่ต้องส้มใช่หม ตรงไหนดี คือมีสองมุมอ่ะตรงนี้กับตรงนี้ มันควรไว้ฝั่งซ้ายอ่ะใช่ป่ะมันควรอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ต้นไม้มันบังหมดเลย นี่ใช่ใช่มันต้องอยู่ตรงนี้คิดว่าอยู่ไหมครับพี่เจนอยู่ครับบ้านเลขที่ยังไม่มานะครับ ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับมีลยได้ใครจะมาส่งไปชนี้นะครับ มาหย่อนตู้ได้เลยนะครับ สีส้มเลยนะครับ นะเดี๋ยวเจงก็มัดข้างบน อ่าต้องมาอีกทบหนึงใช่ครับแล้ววันนี้เรามีกลิ่งมาด้วยนะ เผื่อใครมาเนี่ยจะกดกรงกดกลิ่งหาเรานะครับ เราก็มีกลิ่งด้วยนะครับ เป็นกลิ่งบลูทูธนะครับซื้อมาเมื่อวานนี่เองนะครับ โอเคครับ เดี๋ยวเราจะติดกระดิ่งนะครับ เผื่อมีใครมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย อืมแล้วสำหรับใครที่มาบ้านเรานะครับ กรุณาพกกระดิ่งนี้มาด้วยนะครับ พอมาถึงปุ๊บคุณก็กดเลย อ้าว แล้วถ้าเขาไม่มีอ่ะ เราล้อเล่นนะกระดิ่งตัวนี้ก็จะเป็นระบบบลูทูธนะครับ เดี๋ยวเราจะติดอันเนี้ย ไว้ตรงหน้าบ้านแบบนี้ ใช่ครับ ให้กดกริ่งตรงนี้ แล้วตัวกระดิ่งของเราตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเสียบไว้ในบ้านอ่ะแม่เอาไปเสียบไว้หน่อยแล้วหลังทีวีก็ได้ไปเอามา เดี๋ยวเราจะมาติดกระดิ่งกันแล้วนะครับใครไปใครมาปุ๊บมากดกริ่งบ้านเราเขาจะรู้ว่าเป็นกริ่งใช่ไหมใช่เออติ๊งนอง โอเคเรียบร้อยนะครับ คือแบบไม่ต้องเดินสายไฟให้มันยุ่งยากนะครับ เดี๋ยวนี้เขาจะมีกลิ่งแบบบลูทูธแล้วนะครับ ต่อไปใครไปใครมาบ้านเรา มายืนปุ๊บมาหาอาเรียบร้อยนะครับ โอเคครับผม เดี๋ยวต่อไปเราจะติดอะไรต่อแม่ไม่มีแล้วมั้ง ใช่ป่ะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมได้ยินใช่ไหมลูกติ๊งติ๊งอ่ะมาดูกัน เสียงดังมากอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ติดกลิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ ติดเองใช่ไหมใช่ค่ะอู้อ่ะ เดี๋ยวมาดูกันเสียงดังมากเลยนะเพราะว่าติองอ่ะโอเคแม่สบายใจได้มีขิงแล้วใช่ แม่แล้วน้ำหอมมันใหม่แม่ามาแก่ยังอ๋อยังยังยัง แล้วก็ในห้องน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดในห้องน้ำด้วยอันนี้ในห้องน้ำนะครับ คือมานี่เหมือนแบบขนฟองเข้าบ้านใหม่เลยอ่ะใช่ค่ะแม่ลงให้แก่ตรงนั้นนะ มันก็ขาวไม่สวยไงช่างเหลือไม่ทันแล้วแหละมาเมื่อกี้แม่เดือนแกะผิดนะครับ จริง ๆ ตรงนี้มันจะต้องเป็นรูปแบบดอกมงดอกไม้ มันจะได้สวยไงแม่เดือนแกะทิ้งหมดเลยนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับ เราต้องบิดเขาออกนิดนึงนะครับ ตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เปิดฝามันออก่หรอตรงนี้หอมมากเลยครับเนี่ยแล้วแค่นี้แล้วเราก็กดมันลงไป ส่วนฝานี้ไม่ได้ใช้ เราก็ออกนอกจากว่า เราไม่อยู่หรืออะไรเงี้ย เราค่อยอปิดไว้ไวใช่ครับผมอ่ามาแม่เดี๋ยวไว้ในห้องน้ำกันดีกว่าบ้านเก่าในห้องน้ำเรามันเริ่มหมดแล้วนะครับ นี่เดี๋ยวไว้ไหนไว้นี่ดีกว่านะจะได้ของออมนะาห้องน้ำของเรานี่ เรียบร้อย แล้วก็ยังมีอะไรอีกนะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงโน้นี่ะหอมดีน้ำหอม เพราะว่าบ้านเราฝั่งโน้นอ่ะ มันเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวเราน้าหอมขวดใหม่วางไว้ดีกว่านะครับพ่อชอบน้ำหอมมากนะ คือ มีดีกว่าไม่มีอ่ะแม่บ้านจะได้ไม่อับนะครับถามว่าทำไมเลือกลายไม้เพราะมันมินิมอลนี่ อันนี้ อันนี้หมดแล้ว หอมมากแม่ดมหอมปะหอมอยู่เลย หอมอยู่เลยมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงนี้ดีว่าแม่เออแม่พูดว่ามีเหตุผลนะเติมไหมเราเติมเยอะขึ้นไหมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านอย่างเงี้ย อันใหม่เดี๋ยววางไว้โน่น อันเก่า เดี๋ยววางไว้มุมนี้ทำได้ โอ้โหเป็นไง อีกอันหนึ่งเอาไว้นี่มาบ้านจะได้หอมๆนะครับ นี่เห็นไหมมินิมอล แค่นี้เองวันนี้แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะไฟฉาย เออแม่ไฟฉายถ่ายไว้คือจริงๆไม่รู้เนี่ย ไฟฉายเรายังไม่มีนะเผื่อไปโดนไฟดับนะครับเราก็ซื้อไฟฉายมาด้วยนะครับ น้องๆถามว่าสาระอยู่ตรงไหน ไม่มีครับ ไม่แค่แค่เรามาอาให้ดูไงว่าเราเอาอะไรมาบ้างนะครับวันนี้เพราะตามโรงแรมเขาก็มีไฟฉายให้เราเหมือนกันนะใช่ครับเราก็ควรมีเผื่อไฟดับไหมแม่ใช่ค่ะก็ฟิลชอบเลยก็ยังดีกว่ามืดใช่ก็ยังดีกว่ามืดนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ไหนดี แล้ว่าเนี่ยของที่มันลบเนี่ยคือ เราเตรียมมาให้ทีมงานของพวกเรานอนกันนะครับ นี่คือที่นอนใช่เอาเอามาทั้งหมดเนียเหนไอแม่สามค่ะสามเซตนะครับเอาไว้น้องๆนอนกัน แต่วันนี้น่าจะมีพี่เก่งคนเดียวที่มานอนที่นี่ใช่ไหมอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ไหนดีในห้องเราก่อนไหมได้จะได้ไม่ลบนะ บอกว่าจะให้นม่ลกห้องเราตัวลกเลย ใช่เพราะว่ามีโซฟาอีกอันหนึ่ง เนี่ยห้องเรารกมากเนีก่อน หมอนเรายังไม่ได้แกะเลยพ่อ ใช่ ใครไปใครมา อันนี้ใช่ป่ะสุญญากาศใช่ไหมใช่ค่ะ ต่อไปน้องๆมาก็มีที่นอนให้แล้วนะครับ สามชุดนะครับ ก็ได้หลับได้นอนกันไม่ปวดหลังนะครับแกะ หมอนค่ะพ่อ หมอนไหน นั่นแหละค่ะ เขาบอกว่าถ้าอยากให้แบบปูก็ตบๆเขาหน่อย แกะเลยเหรอเฮ้ย พอมันโดนอากาศปุ๊บแม่มันฟูอ่ะใช่ นี่ไงถ้าอยากให้ฟูมากกว่านี้ก็ทุบๆหน่อยด้านข้างเฮ้ยะฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ เฮ้ยจากมันแบนแต่แต่เฮ้ยมันกลายเป็นอันใหญ่เลยแม่ดูดิ เออว่า แล้วดูตอนนี้ก็แพ็คมาตอนแรกสลิมบางขนาดนี้ แล้วพอแกะออกมาจากถุงมันเป็นอย่างนี้ มันจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ แล้วเดี๋ยวแม่มีปอกหมอนปะมีมีมีเดี๋ยวได้แล้วนะครับ หนึ่งอันวางไว้นี่ก่อน ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยง เที่ยงครับบ่ายแล้วบ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราทานข้าวกก่อนนะครับเนี่ยหนึ่งวันที่นครปฐมของพวกเรานะครับ ก็จะประมาณนี้เห็นไหมบอกแล้ว กินกินกินแล้วก็กินกินทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเป็นไรนะแกไม่จะพูดเลยต่อครับพี่จะจะบอกว่าแกเห็นไม่ได้ก็เหรอได้ วันนี้เรามาในเมนูขนมจีน ขนมจีนอะไรก่อนพี่เจนขนมจีนเราได้ไก่กันไหมไม่มีไก่ฮะไม่มีครับผมที่อยากกินไก่มากเลยอ่ะหรอมียังไม่ต้มเอาเลยผมไม่เอาอ่ามางั้นเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าช่วงบ่ายมีอะไรบ้างนะครับ ที่เราจะทำทีนี่นะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วต้องฟิวทานอะไรครับลูกถั่วต้มถั่วต้มเหรอคะอ่าอร่อยไหมครับฟิวเข็มดีอร่อย แม่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาโลนึงโลนึงแปดสิบบาทอย่างนี้ก็ตดกันบ้านถล่มเลยแม่ตดตดอยู่ในห้องเลยกินฟุ้งเลยห้องไหนไม่มีนี่ระบายอากาศตายคาบ้านไปเลยนะครับ อ่าน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครกินถั่วต้มมาตดเม้นบอกพวกเราด้วยนะเราอยากรู้นะครับ ไม่ถ้าถั่วมันสวนไม่ตด อ๋อโอเคครับผมพี่ฟิล์มอยู่ไหนครับนีองฟิลในห้องโอเคค่ะเดี๋ยวทำไมต้องปากแดงนะร้อนในอะครับ เปลี่ยนเรื่องเลยไม่เปลี่ยนเรื่องใครเปลี่ยนเรื่องปากมันต้องแดงด้วย แก้มก็แดงแม่เขาสามไม่ทักไปดวะสวัสดีพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่คะกำลังทำนั่นแหละทุกคน บนโต๊ะอ่ะฟิวบังคับให้ทำอ่ะฟิวไม่ยอมทำเองอ่ะใช้ฟิล์มตลอดเลยอ่ะใช่ มานี่สงสารพี่ต้นนะเห็นพี่ต้นทำงานอยู่ข้างล่าง ยืนเท้าเอวสั่งงานพี่แก้มมาแล้วใช่เหรอพี่ต้นไม่ได้ยินหรอก ห้องมันในนี่ก็คือห้องของเรานะครับที่ทำไว้เนี่ย ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ น่าจะอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วห้องนะคนี้รับใช่ไหมแค่ห้องนี้ใช่ครับแต่ข้างล่างนันคือแค่นั้นอ่าใช่ แต่เดี๋ยวจะมีต้นไม้เข้ามาอัดอยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้ามาตอนไหน น่าจะช่วงบ่ายๆเดี๋ยวฟิล์มนั่งดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ไปเดี๋ยวพาไปดูห้องข้างล่างกันดีกว่านะครับ ว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว โอเคพี่ฟิล์มนั่งอยู่นี่ใช่ปะใช่หนูจะคอยดูความสำเร็จอยู่ข้างบนนี่ความสำเร็จของบ้านเราโอเคครับผมพี่แก้วห้องนี้ใช้เวลากี่วันเนี่ยกว่าจะเสร็จเดือนนะครับเป็นเดือนเลยเหรอ ไม่รีบสักหน่อยเหรอไม่รู้จะรีบไปไหนนะ เออทำไปเรื่อยๆเห็นไหมพี่ต้นลูกพี่เรามีสาระปะไม่เคยมีเลยค่ะพี่ต้นเหนื่อยไหมเนี่ย ไม่เหนื่อยจะเป็นลมแล้วถึงกับดมยาดมเลยนะครับอโอ้โหเขาปลูกนั่งร้านข้างหลังด้วยนะครับ อืม เนี่ยตอนเนี้ยที่เรายังไม่ปิดถือบัตรลมมันยังโกรกนะ เดี๋ยวปิดถือปลูกอย่างร้อนเนี่ยจริงๆอ่ะ ริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะครับตอนแรกดูแห้งแรงมากเลยพอเราลงต้นไม้ก็มีความรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นป่าแล้วนะครับแล้วโซนนี้เราจะทำแบบเป็นโลเคชั่นไว้ถ่ายหนังนะครับ สวยแน่นอนครับผมเดี๋ยวเหลือต้นหนึ่งเดี๋ยวให้เขาลงมุมโน้นเนี่ย ไม่ได้นะครับหลังจากปลูกต้นไม้เสร็จแล้วแม่มีความรู้สึกว่าไงบ้างก็ร่มรื่นดีเย็นสบายดีค่ะ เย็นขึ้นใช่ไหม ใช่ แล้วก็ภูมิทัศน์บ้านเรานี่คือเปลี่ยนไปเยอะแยะเลยเนาะแม่มองว่ามันสวยขึ้นไหม สวยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอต้นไม้ เต็มฟอร์มเขามันจะร่มรื่นมากเลย ใช่ไหมใช่ค่ะ ถือว่าตอบโจทย์บ้านเรามากเลยนะแม่ใช่พ่อชอบมากเลยอะแล้วตอนนี้แม่เดินทำอะไรอยู่ครับเนี่ยหั่นหมูอะเอาไว้ทำอะไรครับ เอาไว้ทำหมาล่าค่ะ หมาไม่ใช่หมา หมาล่าทำหมาล่าแล้วกับข้าวของเราในวันนี้อะแม่มีไก่อบฟางพี่ต้นค่ะ กินได้ไหมกลัวไม่เนาะเราก็ทำไม่เป็นไงนะอ่ะแล้วมีอะไรบ้างมีขนมจีนน้ำยาขนมจีนที่พี่เจนทำมา ใช่ไหมหม้อหนึ่งแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะครับก็ มีสำรองแน่นอนถ้าไก่ไม่สุกใช่ป่ะใช่ค่ะได้หุงข้าวด้วยป่ะหุงแล้วค่ะ แล้วกับข้าวอย่างอื่นมีอะไรบ้าง ไม่มีเราจะปิ้งหมูแล้วก็มีไก่ค่ะโอ้ไก่พ่อกลัวไม่รอดเดี๋ยวทอดไข่เจียวให้กินกับแกงเตปลาได้เราผัดพริกผัดกะเพราผัดผักมีไหมไม่มีใบกะเพราจะเอาอะไรเพราะผักมีซื้ออะไรมาบ้างผักมีผักกาดขาวอ่าผัดหมูมาจบอีกอย่างหนึ่งโอเคได้ค่ะอ่าโอเคครับผม เดี๋ยวปล่อยให้ไม่เดือนนะครับ ้ากอกข้าวไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูพี่ฟิล์มน้องฟิวห้องนี้กันดีกว่านะครับวันหยุดจริงๆครับ หยุดอยู่กับที่เลยนะ น้องฟิล์มทำอะไรคะตัดคลิปอยู่ค่ะ พอแล้วส่วนนะพ่อจะเข้ามาทำอะไรนะคะตัดคลิปลงติ๊กต็อกตัดคลิปลงติ๊กต็อกใช่ตัดคลิป ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตัดคลิป อ๋อตัดคลิปพอได้ยินว่าตัดคลิป ใช่เมื่อกี้หนูแก้ตัดตัดคลิป ตัดคลิปนะครับ โอเคครับผม รู้สึกว่านี้มา นี่ไม่เห็นลงไปข้างล่างเลยลงไปแล้วลงไปแล้ว แค่แป๊บเดียวเอง แล้วฝั่งนี้ทำอะไรกันเนี่ยหืไลฟ์สดไลฟ์สดมันไม่มีใครคุยด้วยอ่ะมันแบบเหงาฟิลก็เล่นแต่เกมอ่ะพ่อเอาเ้าคุยด้วยแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วเฮ้ยจริงๆอ่ะพ่ออยากชวนไปดูพี่ต้นทำไก่อบฟางอ่ะอ๋อ เมื่อกี้เขาเอาถังกาวเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าไก่อบกาวหนูแบบไม่กล้ากินเถังกาวจะได้มามองหน่อยหือแบบอะไรครับเนี่ย เดี๋ยวพ่อไปดูก่อนว่างก็ตามไปด้วยนะ ได้ไปเบน่งโอเคครับผม น้องฟิวไงตามไปด้วยนะคะค่ะไปเดี๋ยวไปหาพี่ต้นกันนะครับ เดี๋ยวเราลงไปขอเวลาแป๊บ ได้ค่ะ โอเคค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะช่วยแม่ทำมื้อเย็นอยู่ใช่ไหมน้องฟิว ใช่ นั่นก็คือหมอหลอหมาล่านะคะ เราก็เลยต้องเอาหมูมาเสียบไม้ เพราะว่าเราซื้อพวกแบบว่าอะไรนะเห็ดเนาะใช่แบบเสียบไม้ไปแล้วแต่หมูมันไม่มีเราก็เลยต้องมานั่งเสียบหมูเองนะคะ ใช่ ทุกคนเป็นไหมพอจับหมูมันรู้สึกแบบนุ่มนิ่มอะ ไม่ควรเล่นอาหารนะคะ รู้แล้วแต่มันแบบเนื้อสัมผัสมันแบบดึบๆ ใช่เหมือนแบบจะเคยจับแซลมอนแล้วมันแบบโอ้ว้าวอะไรนะอีกทีดิจับแซลมอนแล้วมันรู้สึกแบบโอ้ว้าว อีกทีโอ้ว้าว อีกทีโอ้ว้าว โอ้โหเหม็นปลาพนี่คนในอันนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้กินหรอกหมายถึงพี่เนี่ยจ่อเข้าไปเมื่อกี้าบ้าบอแปลงฟันเมื่อสามวันที่แล้ว โอ้โหหนักเลยทุกคนดู อันนี้คือฟิล์มไม่ได้เล่นนะน้องเล่นตัวเองแล้วเนี่ย อะได้กี่ไม้แล้วเนี่ย ลายไม้พอสมควร ลายไม้พอสมควรดี่ิมันแบบซาซิมิดูดิแบบสดมากหมูมันมีเลย แม่หมูมันมีแบบสดๆไหมอ่ะนะคะน้องฟิวก็ทำได้หลายไม้แล้วเดี๋ยวฟิวขอไปล้างมือแล้วก็ ช่วยน้องทำก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันตอนทำเสร็จค่ะอันนี้คือล้างมือแล้วนะนี่นะคะพี่เจนก็เอาตัวตะแกรงและพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วพี่เจนก็จะมาจุดเตาใช่แล้ว ติดไม่ติดก็อยู่ที่พี่เจนนะคะ น่าจะติดตอนเด็กๆอ่ะพี่เล่นกับไฟเยอะ นี่เล่นกับไฟครับทุกคนนี่มันตอนเด็กๆนะ นะตอนอยเรื่อยๆแล้วตัวไอ้นี่ไเป็นกจอนเขาจะกลัว กลัวดิ เล่นกับไฟเป็นไงล่ะก็บอกให้แกะมันง่ายกว่าเปล่าหรอจริงปกติต้องแกะใช่ไหมแต่แม่ไม่แกะ เออพี่เห็นพี่เดือนไม่แกะ นั่นแม่ไง แม่มือดาแล้ว อุ้ยแล้วอีแล้วนะครับ นี่นะคะพี่เจนทำได้ทุกอย่างเออจริงนะเนี่ยเก่งหลายคนอะไรไม่รู้ถ้าใส่ได้เป็นแฟนนี่โหสบายชื่อพี่ตัดขายของพี่เมย์พี่เมย์ตัดออกอจิบเตาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอดูตอนทำแล้วกันว่า จะต้องใช้หรือว่าทำอะไรต่อพี่โสดนะครับฟิวแม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไก่อบฟางของพี่ต้นกันนะคะ ตามมาค่ะฟิวตามมาเร็ว ว้าว นี่ไงใส่น้ำตาล เกลือ กิ๊กพิิกไทยสารพัดของจริงตามชาพับเกลนี่เชฟต้นอ้าวหนูว่าอันนี้มันต้องเอามาคนแยกนยก็นี่มันพี่ต้นไงก็นี่มันพี่ต้นไงมันป็นสูตรจากไต้หวัน ไต้หวันอีกแล้วเหรอ ไต้หวันยังไม่ทำเลยจริงๆมาจากอะไรเนี่ย ไต้หวันอ่ะครั้งที่แล้วก็อิตาลี โอ้ยไปหลายที่ นี่แหละครับเชฟต้นทุกคนไว้ใจอะไรไม่เคยได้อย่าดูเลยดีกว่าเราอย่าดูเบื้องหลังเลยเฮียนี่นะคะ พี่ต้นคือทำอะไรกับอุปางเหรอและใกล้่ทำอะไรแบบกินดูไม่กินดูไม่อันนี้เครื่องหมักเครื่องหมักขนลุกเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอ้ยแมวนีิงงดูเป็นไงได้ว้าวว้าวเอออยากจะบอกว่านิ้วนิ้วนี่ไม่เจนกินอ่ะพี่พี่ต้นเลียแล้ว ติดปะเนี่ย เป็นปะเนี่ยฮะเป็นปะเนี่ย โควิดเหรอ ไม่ใช่ เป็นอะไร ต้องตบบุกเป็นไรนะ ไม่ตบไม่เอฟิลไม่ใช่ ทางงงแยะเหนื่อย เดี๋ยวเราเขาทำจริงจังแล้วค่อยถ่ายกันต่อเนอะน้องฟิลใช่ แต่แต่น้องฟิลไม่อยากดูเขาดูเขาดีกว่า โอเค ให้น้องฟิลยืนดูไปต่อแล้วกันอาะชิมอีกรอบนะครับเทพีไก่เฮ้ย มันเหมือนนั้นเลยอะแล้วก็เอาฟางมากองๆ แล้วก็เผามปเลยเหรอกบกบกบ ต้องคันคัน ๆ นะพี่ดูทรงแล้วเหมือนจะคันคันๆนะลองไหมล่ะ ไม่ลอง ขอยืนดูอย่างห่างขยับเข้ามาใกล้ๆเน่ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยปาร์ตี้กองไฟ ถึงเวลาแล้ว ไก่อบฟางของเรา เขาจุดไฟแล้วทุกคน ก็คือไก่อ่ะ เอาปีพอบแล้วก็อยู่ในนั้นแล้วนะคะปี๊บต้นฝั่งนี้ด้วยยาวไปกินละหน่อยเดี๋ยวมันได้อุ้ยลงหลุม ระเบิดต้องรู้อ้าวระเบิดทีปี๊บลอยทำไงเนี่ยโอเคครับ ทุกคน ตอนนี้นะครับ เราก็อบฟางรอบแรกนะครับ พอเสร็จไฟมอดอันนี้คือเราเปิดดูใช่ไหมพี่ต้น ไม่เปิดยังไม่ยังไม่ยังยังไม่เปิดหรออืมแล้วเปิดดูตอนไหนยจริงจกจับเวลาได้เลย แล้วค่อยเปิดทีเดียวเปิดหลายรอบไหมอ๋อ เออใช่ใช่มันขี้เท่าลงนะใช่ ที่ผัดกะเพราหรือผัดอะไรอร่อยจรงเลยอันไหนครับเนี่ยหมูผัดพริกเกลือค่ะเนี่ย โอ้โหผมตัวเข้าไปเมื่อกี้มีแต่พริกมันเร่องอะไรท่าดีกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูไก่อบฟางกันเชฟต้นนำเสนอได้เลยค่ะโอ้ไปมาสเตอร์เชฟได้เลยอ่ะพี่ต้นกินได้จริงปะเนี่ย โอ้โหสุดยอดมาสเตอร์เชฟจังเกิลเปลี่ยนน้ำจิ้มเลย เป็นไงบ้าง โอ้โห ยังไม่เปิดเลย ต้องจับป่ะพี่ต้น อย่าร้อง อย่าร้อง อยากเห็นอ่ะโอ้โอ้ว้าวว้าวโอ้ ร้อนร้อนเฮ้ย โอ้โหสุกแล้วใช่ไหมดำปีเฮ้ย มันเหมือน เฮ้ยไรไม่นอกบอกดำปีหนูก็ว่าดำปีเฮ้ไม่นอก ไม่นอก ดิบใน เฮ้ย สุก สุกจริงวะเนี่ยลองเอามีดมาเฉือนลองเอามีดมาเฉือน สวยๆสิ ตรงนี้ นี่นี่นี่นี่โอ้โหก็ดีนะไอ้นมันคือแบบสุกๆเอามีเอามีดมตัว่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะโอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบไม่น่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สุกไม่นะกตายแล้วเอ้ยควานเข้าตาทำยังไงอ่ะ เอาไปทอดไหมเอาไปย่างต่อไปย่างต่อเอาไปย่างต่อได้ใหม่เอาไปสำเร็จเฮ้ยพี่เอาไปสำเร็แต่จแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงปีกอ่ะปีกมันไหม้แล้วนะ แม่ซื้อตัวใหญ่มันก็เลยสุกยาก เมื่อเช้าไปเลือกกันมา เอ้ย ไม่ใช่เมื่อ เมื่อเช้าเมื่อวานเหรอ เออ แม่เอาตัวใหญ่สุดมา โอ้โหเริ่มใหม่ โอเค เดี๋ยวให้พี่ต้นสุ่มไฟอีกรอบหนึ่งนะครับ ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้มันจะสุกไหม ครับผม ถ้าไม่สุกก็ทอดเลยนะทอดเทอดเถอะไม่พยายามแล้วทุกคนเหนื่อย ไป พี่ฟิล์มเราไปกินหมูย่างกันต่อไอ้ฝ่ามา let's go ปล่อยพี่ต้นทำไปก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวเรา มาถ่ายให้ดูอีกรอบนึง จุดไฟเลยพี่ต้นเอาเลยจุดพี่ต้นลงไปด้วยไฟแช็กไม่หายหายไฟแช็คมันดมันก็หายหปมดแล้วทุกอย่างเอาไปหายไปแล้วข้าวหมูอร่อยอยากต้มข้าวข้าวแบบตอนนี้นะคะไก่ของเราก็น่าจะเสร็จแล้ว เห็นพี่ต้นบอกจะเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ต้นโอ้ยเสร็จแล้ว ถ้ารอบนี้ไม่สุกก็อีกรอบนึงเอาอีกรอบนึง ถ้าอีกรอบนึงไม่ได้เลยพี่ต้น ก็ไม่ต้องกินแล้วก็จะเ เมื่อกี้พี่ต้นบอกว่าเอาไปทอดเลยได้ไหมเอาไปทอดเลยได้ไหมโอ้ไฟยังไม่ดับเลยนะพี่ต้นแทนแทนแทนร้อนโอ้โหเหมือนเดิมเลยนะพี่ต้นไหนขอชิมเฮ้ย ไม่ใช่ ขอชม ขอชิม เฮ้ย ได้พี่เนี่ยดูงเนี้ย อุ้ยได้แล้วมันเปื่อยแล้วอ่ะมองไม่เห็น ได้แล้ว อกฟังตัวเล็กหน่อยนะครึ่งโลนะครึ่งโลกว่าอ่าอันนี้มันใหญ่นะมันสุกยากนะพี่นะโอ้โหมันเต็มปี๊ดเลยอ้าวหั่นตรงตูดสะโพกสะโพกสะโพกอยู่ไหนอ่ะนั่นแหละยตรงไหนก็ได้พี่ที่มันหนาหนาอุ้ยหนังน่ากินเฮ้ยเอ้ยน้ำไหลเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าได้พี่ อย่าว่าได้ได้หรือไม่ได้ได้ได้ได้ได้โกว่ไงวะเดี๋ยวขอดูเนื้อตรงนี้หน่อยตรงนี้ตรงนี้ปักไว้ดีกว่าเอออไหนนิดเดียวชิมชิมชิมได้พี่ได้เล้วเจ๊เอ้ามันร้อนมันร้อนฟิวชิมชิมชิมฟิวชิมันร้อนเป่าก่อนเป่าก่อนเป่าได้ฟิวถือถือถือฟิวร้อนร้อนเป่าก่อนเป่ากันเป่ากันฟิวเดี๋ยวหนูไปหยิบซ่อมแป๊บหนึ่ง พิธีอื่นตรงตรงอื่นอะสุกหมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ตรงเดียวอ้าวอยากให้พี่โก้ต้องสอนดิบิต้นอ้าวพวกไม่กินต่อนะได้อะดอรสชาติเป็นไงจืดมันคือไก่ต้มธรรมดาค่ะทุกคนเหมือนไก่ต้มใช่ไหมเหมือนจะสุกแล้วใช่ไหมไม่สุกพี่ฟิล์มชิมนะเอาเขาสุกอ่ะไม่อร่อยไม่เอาหรอไม่เอาออร่อยมันหวานอ่ะ ก็พี่ต้นใส่น้ำตาลขนาดนั้นอ่ะจืด เออ ย้อนแย้งถ้ามันจืดแล้วก็ไปหว่าหนังอ่ะ มันก็ต้องหวานดิ ตอนที่พี่ต้นทำอ่ะ เขาใส่น้ำตาลไปเยอะมาก อ้าว ดึงดึงดึงดึงมันร้อน เอ้ยพี่ต้น เอามือร้องอีกทีจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มหมดเลยจิ้มหมดเลยอ๋ออ๋ออ๋อร้องหกไง อุ้ยแต่แต่มันอร่อย มันนิ่ม เป่าแล้วก็ให้พี่เจนกิน พี่เจนบอกว่าหนังอร่อยกินเลย กินเลย อร่อย ตาลุกวาวมันสุกฝั่งเจนฝั่งนี้น่าจะดีกว่าเจน ดูฝั่งนี้ เหมือนใกล้สุกฝั่งเดียวหนังมันละห้าเหมือนข้าวหมูย่างที่แม่ฝั่งทำเลนี้ยสวยมาอ่ะกฝั่งนี้สวยมาก ตรงนั้นสุกอยู่แล้วพี่ ใช่อเนี่ย อุ้ยเฮ้ยยังอ่ะข้างในมันยังไม่สุกชุกอ่ะข้างในยังไม่สุกพี่ อืมกินได้นี่เดียเอาอีกเรา เราเปลี่ยนเป็นย่างเตานู้นไหม น่นนาสิมีต้นมีต้นชำแหละให้มันแบบเยอะๆให้มันมีแบบเป็นรูเยอะๆอะความร้อนมันจะได้เข้าไปข้างในจริงปะเนี่ยเฉือนเฉือนแต่หนูว่าไปเตานู้นเถอะอืมอว่าเนอะใช่เอาส่วนที่น่ากินเนี่ยส่วนที่เหลือเราย่างเอ้ยเราไปไม่แต่ชั่วโมงนึงแล้วนะส่วนที่สุกก็คือเรากินอันไหนไม่สุกเราก็ย่างเพิ่มดีกว่าปะดีกว่ามันน่าจะได้กินเร็วกว่านี้นะใช่นี่คันทั้งตัวแล้วเนี่ยยุงกันแล้วเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังเอาไก่ขึ้นแล้วนะครับกลดัยไม้ปึ๊บ ปึ๊บอ้าวระวังหนักนะพี่วิงจับแน่นๆนะกลัวร้อน กลัวร้อนต้นพี่ต้นช่วยมีดมีดหยิบมีดมปหน่อยหยิบมีดล้างได้มีดละลายพี่ไปไปเอามีดไปล้างก่อนโอเคครับผมตอนนี้เราก็ไก่อบฟางของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราเอาไปตรงสาราดิมน้ำกัน ใช่ ไปดูกันแม่ถามอย่างแรกเลยว่าสุกหรือยัง พ่อกินไก่ไหมคอนเซ็ปต์ของเราไม่นอก อืมแล้วก็ดิบในดูดูดูเขาทักเราไปดูข้างล่างกเวางวางกันไม่จะขอขอมีดหน่อยเอาไม่ได้มีดวางเก็บตรงนู้นก็ได้วาอย่างละใหญ่ไฟเข้าไม่ถึงอะโอ้ยสงสัไม่สุกเรามาย่างเดี๋ยวส่วนที่สุกเป็นหน้าอกส่วนนี้ดเดี๋ยวเราหั่นแล้วเดี๋ยวเราย่างอีกทีก็ได้ ใช่ครับตอนนี้เรากินหมูก่อนเลยกันใครกินข้าวตักข้าวกินเร็ว สุกสุก ขอเห็นหน้าเชฟหน่อยดิเชฟคนทำไม่ใช่ผมครับผมเพื่อนเพื่อนครับไม่ใช่ผมครับเนี่ย คนทำทำไม่สุกด้วย ไม่ใช่ไก่มันตัวใหญ่ กรอบนอกดิบในกรอบคาดหวังนอกดินในพี่ต้นหนูคาดหวังนะเนี่ยซื้อหวยซื้อไม่ถูกแม่บอกแล้วว่ามันคนใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่จริงไม่ใช่สร้างมันน้อยไปแหละโทษฟางโทษฟางไม่โทษเชฟ ได้หมดก้อนเลยไหมเนี่ยปลาสุกไหมเนี่ยสุก ปีกสุก ข้างบนเขาปีกสุก ปีกสุกช่วงบนสุก แต่ช่วงล่างช่วงล่างไม่สุกครับอืมต้นโอ้ยเจน เอาเจนเจนโอ้ย ร้อน เจนดูควันดิเอร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อนร้อน เนี่ยอร่อย เนี่ย น้ำน้ำน้ำจิ้ม น้ำปลาที่ป่นนะนัดเยี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเลย ชิมเลยพี่จะมชิมองไงไม่เห็น ชิมเลยไหนมีเราอะ่ะกินแล้วน้าเดือนชิมยังอร่อยพอคนนจิ้มใช่ไหมไม่สุกเหรอเออเป็นไง เป็นไงบ้างแม่ very good very good ไม่สุกไม่ใช่ มันอร่อยเพราะน้ำจิ้มแม่ใช่ใช่ก็ยังอร่อยดีดีดีโอเคแม่แบ่งให้เฮียหน่อย เอาไว้เฮียยเออเอาไว้เฮียชิมหน่อยแล้วดำๆมาเอาไว้นะไม่รู้ว่าสุกเหรอสุกนะสุกหนูกินแล้วสุกสุกไม่ไม่สุก ไม่สุกนิดนึงอย่าเลยยาเลยพี่อย่าเลยเฮียอย่ากิน ไม่สุกไม่ไม่ต้องชิมหรอก มันจืด แล้ววันนี้นะคะ พวกเราก็มาใช้ชีวิตหนึ่งวันที่บ้านนครปฐมอีกแล้วนะคะค่ะ ก็เป็นไงกันบ้างก็มาถึงนี่ประมาณเที่ยงก็ตามที่ทุกคนเห็นนะคะ มีต้นไม้มาลงกินข้าวเที่ยงทานข้าวเย็นกัน ก็เป็นประมาณนี้แหละสำหรับบรรยากาศหนึ่งวันของเราใช่ะะคลิปนี้ก็มีแต่กินกินกิน แล้วก็กินค่ะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศที่นี่วันนี้ดีนะแดดไม่ค่อยร้อนเพราะว่าเราอยู่แต่ในห้อง ไม่ชงเก่งนะเราสำคัญที่สุดเลยนะ เรามีต้นไม้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ลมลื่นขึ้นนะครับสวยงามนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียอาด้วยนะครับนี่ ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับตบมือค่ะตบมือตบมือตบมือเล่นใหญ่ไว้ก่อนนะคะบ้านเราก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วย ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย